วัสดีค่ะ ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้จะเป็นการสรุปผลการเรียนรู้ของโมดูล 3 กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถเลือกระบบสารสนเทศได้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของตนนั้น ก็คือการพิจารณาแผนกลยุทธ์ขององค์กร และพิจารณาว่าจะมีระบบสารสนเทศใดที่จะสามารถไปสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรได้ องค์กรจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจได้ โดยการวิเคราะห์แรงกดดันทั้ง 5 ประการ ประกอบด้วยการแข่งขันจากคู่แข่งภัยคู่คามจากคู่แข่งรายใหม่ภัยคู่คามจากสินค้าทดแทนอำนาจการต่อรองของลูกค้า และอำนาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต กลยุทธ์ที่สำคัญ 6 ประเภทคือ 1. การเป็นผู้นำด้านต้นทุน หรือการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ 3. การมุ่งตลาดเฉพาะ 4. การสร้างนวัตกรรม 5. การเจริญเติบโตและ 6. การสร้างพันธมิตร นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์ที่เป็นส่วนเสริมกลยุทธ์หลักอีก 4 ประเภท ก็คือ กลยุทธ์แบบ 1. Lock in customer and supplier หมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิต 2. create switching cost หมายถึงการสร้างต้นทุนการเปลี่ยนแปลง 3. raise barrier to entry หมายถึงการสร้างกำแพงให้กับคู่แข่งใหม่ ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ 4. leverage investment of IT หมายถึงการใช้ประโยชน์จากการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำไว้แล้ว เมื่อองค์กรได้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนเองแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือการเลือกใช้ระบบสารสนเทศที่จะมาทำให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้ เช่น หากองค์กรเลือกการเป็นผู้นำด้านต้นทุน องค์กรจะต้องหาระบบการประมวลผลธุรกรรม ที่ทำให้กระบวนการภายในมีความเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เช่น ระบบออนไลน์ออคชั่นที่ใช้โดย ebay.com หรือระบบสั่งทำสินค้าของเดลคอมพิวเตอร์เป็นต้น อย่างไรก็ตามองค์กรจำเป็นต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเอง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้อง และตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร หรือที่เรียกว่า IT Business Alignment ซึ่งแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกอบไปด้วย แผนระยะยาว แผนระยะกลาง และแผนระยะสั้น นอกจากนี้องค์กรจะสามารถจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้งานตามที่วางแผนไว้ได้นั้นมีกระบวนการ คือ 1. การวางแผนและกำหนดว่าองค์กรต้องการระบบแบบใด 2. การออกแบบโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ 3. การเลือกวิธีการพัฒนาระบบ หรือการได้มาซึ่งระบบที่เหมาะสม 4. การติดตั้งและการทดสอบระบบ 5. การปรับปรุงดูแลระบบที่ได้ทำการติดตั้งและใช้งานไปแล้วกาวโดยสรุปก็คือ ระบบสารสนเทศขององค์กรจะต้องคุ้มค่าต่อการลงทุน และให้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร และสามารถเชื่อมโยงกับ value chain model ได้ในโมดูลต่อไป